Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that a i n t a g a m e Mr. Officer, please don't search us, we don't got i t สวัสดีครับเลยกลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมา รีวิว นะครับ รีวิวผลิตภัณฑ์เซตผมของยี่ห้อหนึ่งนะครับอจะเป็นเนื้อ โปรเมดนะครับ แล้วทีนี้ผมจะมา ลองเซตดูว่าไอตัวโปรเมดตัวนี้ มันสามารถอยู่ได้กี่ชั่วโมง อยู่ได้ทั้งวันไหมแล้วก็ งานเป็นที่ต้องการของเราไหมนะครับ เพราะว่าในลักษณะคืออันนี้เราไปหาซื้อได้ตามชั้นขายเครื่องสำอางนะครับ ในห้างอันนี้ผมซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับ อยู่แผนกพวกคอสคอสเมติกไหมนั่นแหละครับ เนี่ยครับเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อเป็นเป็นโปรเมดเลยนะฮะ เป็นวอเตอร์เบดนะผมว่าเขาให้ความเงาอยู่ในระดับ 3 นะครับ เราก็ลองไปหาซื้อดูหอม ไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่ก็ถามว่ามีกลิ่นอ่อนๆนะครับ เพราะว่ามันก็โอเคนะผมว่านะครับ เนี่ย เนื้อจะเป็นประมาณนี้ใสๆอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ผมมันชื้นนิดนึงแล้วก็จะเป่าให้เข้าทรง จริงๆอ่ะการเซตผมที่ดีนะครับ ผมว่า ควรไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าควรจะต้องนะครับ ต้องจำเป็นอย่างยิ่งเลย ต้องทำให้ผมมาด หรือชื้นหรือว่าถ้าเกิดสระผมมาใหม่ๆนะ สามารถเซตได้เลยแล้วก็แค่เป่านะครับ ในกรณีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเซตขึ้นลักษณะนี้ดีกว่านะครับปาดมาทางนี้แล้วก็สวอนขึ้นมาข้างหลังนะ หลายท่านอาจจะใช้ชีวิตประมาณนี้นะครับ ถ้าในกรณีที่ผมยาวผมคิดว่าน่าจะเซตง่ายกว่านี้ทีนี้ผมเป็นผมสั้นนะครับ มันก็อาจจะต้องแค่สายการไดนิดนึง เมื่อเราฉีดน้ำไปแล้วนะครับเราก็นวดให้หน่อย นวดให้เส้นผมมีความอ่อนตัวนะครับ ให้มีความอ่อนตัวนี่ไหมได้แล้วจริงๆเนี่ยเซตทรงนี้ก็ประมาณนี้ก็โอเคนะว่าดูเบาดี แต่ว่าทีนี้เราใช้โปรเมดนะวันนี้เราใช้เนื้อโปรเมดเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เนื้อแมสตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวทีหลังวันละวันละโปรดักดีกว่า เพราะพอถ้าเกิดรีวิวทั้ง 2 Product พร้อมกันเนี่ย พอรีวิวนี้เสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปล้างผม ไปล้างหัว แล้วก็มามาใส่อีกตัวหนึ่ง แต่ทีเนี้ยผมขอใช้ตัวนี้ก่อน ในวันนี้แล้วก็จะมาบอกว่า ไอ้รุ่นนี้มันอยู่ได้ประมาณไหนมันใช้ชีวิตได้ทั้งวันไหม ในกรณีเนี่ยไลฟ์สไตล์ของผมก็คือจะอยู่ในร้านทำงานอยู่ทุกวันทั้งวันทั้งวันในห้องแอร์นะครับเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนี่คือในกรณีนี้ แต่ถ้าเกิดไลฟ์สไตล์ใครออกไปข้างนอกเจอแดดอะไรเงี้ยผมไม่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะครับเอฟเฟกอย่างเช่นอะไรนะเอฟเฟกก็คืออมันจะเยิ้มไหมมันจะเหนอะหนะไหมนะครับ อันนี้พอหลังจากที่ผมนั่นแล้วนะ นวดผมให้เสร็จแล้ว วิธีการใช้ผมอ่านไม่ได้ เพราะว่าสายตาให้ความเงาวิธีการใช้ปิดเลย โดยวิธีการใช้วิธีการใช้ทั้งมันก็ใช้เลยจ้าอันนี้นะจ๊ะตัวนี้ผมจะไม่ไดผม แต่ว่าผมจะใช้ผมหมาดๆนะดูดูนะครับหมาด ใครเห็นอะไรบางอย่างไหม เวลาใช้โปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะ จะต้องวอร์มมันโดยใช้อุณหภูมิในร่างกายเรานะ พอวอร์มรูปเสร็จแล้ว เห็นไหม มือไม่มีสีละโฟกัส โฟกัสครับ โฟกัส มือไม่มีเนื้อผลิตภัณฑ์เห็นเป็นก้อนๆแล้ว ทีเนี้ยเราก็มาจัดการนะครับ นี่ดู เขาบอกว่ามันมีความเงาอยู่ในระดับ 3 มันก็อาจจะเห็นว่าเส้นผมเงาๆ นิดนึงนะครับ ทีนี้เราถ้าเรามีถ้าสมมติว่าใครสามารถหาหวีซี่ๆอย่างเงี้ยคาดอย่างเงี้ยได้นะโอ้ยผมขาวเต็มอะไรอายุเพิ่งไม่เท่าไหร่คือผมขาวไม่เท่าไหร่คือเท่าไหร่นะฮะง่ายๆ โอ้ยมันสมูททีนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันมันจะต้องกลับเด้งกลับมาแน่นอน ผมก็เลยควัก การใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเอาแค่ปลายนิ้วก่อนนะไม่ใช่แบบควักมาแักจ้วงมาอย่างนี้ไม่ได้เลย เอาแค่ปลายนิ้วนะครับนี่โห ผมขาวแม่เจ้า ผมขาวแม่เจ้า มันมันเสียบุคลิกนะ ถ้าเกิดช่างทำผมแล้วทำปล่อยให้ผมขาวอย่างนี้นะ ผมว่า เดี๋ยวลูกค้าเขาจะมองว่าเราไม่ดูแลบุคลิกสภาพอะไรเงี้ย แล้วเขาก็จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยเรามั่นใจไหม ที่มาใช้บริการร้านเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะตั้งคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะใช้หวีเนี่ยหวีอีกรอบหนึ่งนี่คือผมไม่ได้ใดเลยนะวันนี้ผมก็จะเซตให้ดูเพราะว่าหลาย ๆ ท่านอาจจะไม่ไม่มีใดไม่มีดรายเป่าผมนะครับ แต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้หาซื้อได้นะครับที่ตามห้างสรรพสินค้าโอ้มานี่ใช้ได้ เดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่ามันอยู่ได้ทั้งวันไหมสะบัดไปสะบัดมา เดี๋ยววันนี้ผมมีทำคอนเทนต์ด้วย มีถ่ายคลิปวิดีโออะไรเออก็ต้องดูดีนิดนึงนะ อันนี้คือเป็นการเซตจากผลิตภัณฑ์ชาติโพรเมดของชวัตขอบนะครับ เป็นอยู่ในกลุ่มของทัฟนี่เราไม่ได้ค่าโฆษณาเราไม่ได้โฆษณา แต่ว่าเราก็บอกว่าเราใช้อะไรจริงๆนะครับ ตัวนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เชียร์ แต่ถ้าเกิดมีแบรนด์อื่นเดี๋ยวผมพยายามจะเอาแบรนด์อื่น มารีวิวพวกผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับเนี่ยครับความเงาอยู่ในระดับ3นะครับชาร์จโปรเมสอยู่ในระดับ 3 ให้มาดูมีเงาดูมีอะไรนิดนึง แต่ถ้าเกิดการแต่งตัวเนี่ย อาจจะต้องมีอาจจะต้องเปลี่ยนลุคนิดนึงนะครับ อาจจะไม่ใช่เสื้อยืดกางเกงยืนอะไรนี้ถ้าเกิดเจอตรงนี้นะฮะนะครับโอเคฝากถ้ายังไงนะครับ ถ้าเกิดชอบการรีวิวนี้หรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไร อยากจะให้รีวิวเรื่องไหนนะครับ บอกผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการมาให้ แล้วก็จะมารีวิวมาใช้จริงเลยเรื่องผลิตภัณฑ์ในการเซ็ตผมการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับ ว่าแต่ละตัวนะครับ A few moments later โอเค เราก็มาถึงช่วงเวลาแห่งการการันตีแล้วนะครับ ว่าโปรเมตตัวนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับมันสามารถใช้ได้ขนาดไหน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมันประมาณไหนนะครับ ใช้กี่ชั่วโมงก็คือณตอนนี้นะครับ เวลา 21 22 21นาฬิกา22 นาทีนะครับ ก็คือว่าตอนนี้ทรงยังอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ เนี่ยดู สามารถรูปเสยขึ้นไปได้นะครับ ถามว่ามันอยู่ทรงมันไม่แข็งนะครับ มันนุ่ม นุ่มลื่นด้วย ตัวนี้ถือว่าดีเลย ในราคาร้อยกว่าบาท คุณไปจัดหามาเลยเนี่ย ผมเชียร์ ขอเชียร์ ถ้าเกิดใครอยาก เซ็ตผมในสไตล์นี้ในเกือบเกือบเขาเรียกว่าอะไร ให้มันมีความเงานิดนึงในลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดใครตัดวินเทจหรือว่าอะไรพวกนี้สามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยเนี่ย นี่ย ผมเชียร์เลย อ่ะเชียร์ฟันธงดีนะครับ อย่าลืมตัวนี้นะครับ เราไม่บอกยี่ห้อนะครับ ให้ดูเองครับ เดี๋ยวเขาจะหาว่าโฆษณา เดี๋ยวผมก็จะโดนแบรนด์ในช่องอีกว่าเป็นการ โฆษณาสินค้าให้กับแบรนด์อื่นอีกนะครับโอเค ถ้ายังไงฝากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอขอบคุณมากนะครับ ที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ผมอัปโหลดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะทิ้งห่างหน่อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาแต่คลิปอัดเองตัดเองนะครับตอนนี้อาจจะตัดดีบ้างไม่ดีบ้าง อาจจะ ก็คอมเมนต์กันมา ขอบคุณมากนะครับสำหรับการชมคลิปนี้จนจบ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชร์นะครับ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ